สวัสดีครับ ที่นี่คือปากน้ำปานบุรีนะครับ ด้านโน้นคือเขากระโหลก ห่างไป 3.5กิโลนะครับ ก็จะเป็นถนนเรียบชายหาด นะครับ เป็นส่วนหนึ่งของหาดนาเลสวนนะครับ เป็น เป็นชายฝั่งนเรศวรมหาราช ชายฝั่งนเรศวรมาแล้วก็ มีความยาว 200 กิโลเมตร จากแหลมผักเบี้ย ไปจนถึงอำเภอบางสะพานนะครับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ แหลมพักเบี้ยถึงบางสะพาน200กิโลเมตรนะครับ เรียกว่าชายฝั่งนเรศวรมหาราชเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเออในหลวงรอเก้าครับตรงนี้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เรียบชายหาดนเรศวรเห็นไหมครับ ถนนเรียบชายหาดนเรศวร เป็น หาดนเรศวรปากน้ำปารัน แสกๆร้อนก็ร้อนมาปั่นจักรยาน นี้เรือกแหลมเกตครับ แหลมเกตปากน้ำปราด ไม่ได้แวะ ถ่ายรูปตรงนี้สักที ด้านนี้นะครับไม่ได้แวะ เคยแวะแต่ด้านนู้นนะครับ เดี๋ยวเลยนะ เราต้องแวะบ้าง 厉害。 เราก็ต้องถ่ายรูปบ้าง ากน้ำปราณเป็นจุดที่คนแวะถ่ายรูปเยอะที่สุด นวด 250 บาท 2ชั่วโมง400 นี้ก็ปากน้ำปราณ จริงๆควรจะมาตอนเย็นๆ นะ แต่นี่มาโหกลางวันแดดจัดมากเลย งนี้เป็นลานการแสดง เราจะเลี้ยวเข้าไปถนนเพชรเกษม